เกมนี้มีซื้อฟรีป่าวะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะไม่มีป่ะไม่มีอยู่นี่หว่ามีอยู่นี่หว่ามีก็จับเลยดิครับ มีก็จับหูสเกตเตอร์หกตัวสเกตเตอร์หกตัวสีบหกสปิน จุกๆไปดิครับผมรออะไรอะมา ขอแจมแจมขอแจมแจมนอกฟรีแตกดีขนาดนั้นในฟรีมันจะขนาดไหนกันเชียววะ จัดไปครับผม เออ เฮ้ยผมไม่เคยเห็นตัวนี้เลยวะผมไม่เคยแตะตัวนี้มันคืออะไรอะ กุ้งย่างเหรอ อะไรสักอย่าง ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมื่อนะ ก็ถ้าหาว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาสมัครสล็อตนะครับผมสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะเมื่อนะสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะเมื่อน ขอย้ำว่าสมัครในเมนที่ปังหมดเท่านั้นนะไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะครับเมื่อนะ รับทุวอลเล็ตด้วยนะครับผมจัดไปโอ้ยแต่ทำไมรู้สึกว่าในฟีมันจะเงียบๆเงาๆแปลกๆว่ะ ทำไมในฟีมันเงียบเงียบเงาเงาแปลกๆวะ เอ้ยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อน อะไรกันครับเนี่ยโหนอกฟีไหลโคตรดีในฟีโคตรเกลือ มีตัวคูนด้วยเนี่ยในฟีนะ ในฟีแม่งเกลือจัดเลย ในฟีแม่งเกลือจัดเลย รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยซะแล้ว โอ้โห โอ้โหจะเป็นสุดท้ายแล้วเพื่อน เรียบร้อยร้อยเจ็ดสิบสามโอ้โหแตกเท่านอกฟรีเลยเนี่ยโอ้โหไหลตั้งนานที่หกสปินแม่งไม่ไหวแล้วจัดเบ็ดยี่แม่งเลยแล้วกันนะหัวเริ่มร้อน เลือดมันเริ่มร้อนเลือดเริ่มอุ่นละโอ้โหแม่งไม่ได้ดังใจผมเลยว่ะมาไม่แตกก็หมดมีอยู่สองอย่างนะเมื่อนะเสี่ยงดวงกันไปแล้วผม เราสายลุยอยู่แล้ว เรามันสายลุยอยู่แล้ว ฮึบ ฮึบ ฮึบ ฮึบหืลุยสุดทางไปหน่อย เช็ดโคกเหลือ 6 บาท เหลือ 6 บาทว่ายังไงมา 6 บาทสุดท้ายชี้ชะตา